การประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมที่หลากหลายของคนในสังคมค่ะ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กลายเป็นเรื่องจำเป็นของสังคม ทั้งในชีวิตปัจจุบัน การทำงาน ธุรกิจ การศึกษา และบันเทิง อินเทอร์เน็ต จึงเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในสังคม ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมการทำงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจำนวนมาก และอุปกรณ์หลากหลายชนิด เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดการทำงานบนอินเทอร์เน็ตค่ะ ที่แพร่หลายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการบูรณาการ วิทยาการทางเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล การบริการทรัพยากรข้อมูลไว้ด้วยกัน Cloud Computing เปิดตัวด้วยการนำเสนอแนวทาง การส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม การทำงานร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ที่เข้าใจง่าย โดยคำว่าก้อนเมฆกลุ่มเมฆ Cloud ต้องการสื่อถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันนั่นเองค่ะ าวด์คอมพิวติ้งได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในทุกวงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวงการการศึกษาก็เช่นกันค่ะ อันมีสาเหตุมาจาก 1. ความนิยมการสื่อสารทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างแยกจากกันไม่ได้ การเติบโตของบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคม เครือข่ายสังคม ส่งผลให้กระแสการใช้งานของ Cloud Computing เติบโตตามไปด้วยค่ะ อันดับ 2 ก็คือ กระแสลดภาวะโลกร้อน ด้วยกระแสลดโลกร้อน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวคิดการรวมหรือใช้เครื่องแม่ข่ายเว็บร่วมกัน จึงได้รับการตอบรับ ผสานกับความต้องการประหยัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ อันดับ 3 ก็คือการใช้งานที่ง่าย สะดวกไม่ซับซ้อนระบบไอทีที่มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคหนึ่ง กลับสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ เพราะมีระบบติดต่อ ผู้ใช้ฟังก์ชันการใช้งานที่สลับซับซ้อนตามไปด้วย แต่ด้วยแนวคิดการออกแบบในยุคของ Cloud Computing ที่เน้นการใช้งานในภาพรวมของกลุ่มคน ส่งผลให้ระบบติดต่อผู้ใช้ ฟังก์ชันการใช้งานมีระบบที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนทุกวัยมีความสนุกกับการใช้ไอที ค่ะ ระบบ Cloud Computing เป็นรูปแบบบริการที่ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ค่ะ กลุ่มแรกจะเป็นการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันเพื่อใช้งานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ ด้วยบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น และเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ในสถาบันการศึกษา การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความหลากหลายค่ะทำให้การบริการจัดการ การจัดซื้อจัดหา ต้องใช้งบประมาณที่สูง ซึ่งระบบ Cloud Computing จะให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ภายในสถาบันการศึกษา ทำให้ประหยัดงบประมาณ การดูแล หรือแม้แต่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละงานค่ะ เช่น การใช้บริการอีเมลของ Gmail ที่มีอยู่ในระบบ Cloud Computing ร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์มือถือแบบพกพาต่าง ๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โปรแกรมบริหาร จัดการอีเมล และระบบอื่น ๆ เพื่อการบริหารจัดการอีเมลของสถาบันทำให้การบริหารจัดการระบบการสื่อสารผ่านเครือข่าย เป็นไปได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ กลุ่มที่ 2 เป็นการใช้ระบบปฏิบัติการและการสนับสนุนต่างๆ ร่วมกัน ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้จากอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่แตกต่างกันได้ ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันของตนเอง บนการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน จากผู้ให้บริการ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา มีระบบการปฏิบัติการโปรแกรม ข้อมูล หรือแม้แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานในสถาบันการศึกษา จะจัดหาหรือมีไว้ เพื่อตามจุดมุ่งหมายที่ใช้งานแตกต่างกันไปค่ะ ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองความหลากหลายของแพลตฟอร์ม ระบบข่าวคอมพิวติ้งจึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่มีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ข้อมูล หรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ให้สามารถใช้งานได้ร่วมกันได้ทั้งกับนักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สามารถตอบสนองต่อปริมาณการใช้งานจำนวนมาก ประหยัดงบประมาณการลงทุน การจัดหาระบบปฏิบัติการ ทำให้สามารถใช้บริการต่างๆ บนระบบ Cloud Computing ได้อย่างไม่จำกัดแพลตฟอร์มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ชนิดอื่น ๆ สามารถทำงานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น การใช้งานระบบลงทะเบียน สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows และขนาดเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนไปใช้งานอุปกรณ์แบบพกพา อย่างโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ ในรูปแบบที่ 3 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคอมพิวเตอร์ และบริการศูนย์ข้อมูลตามคำขอร่วมกัน การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการของศูนย์ข้อมูลตามคำขอจะมีระบบ ประมวลผลหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งโดยทั่วไปคิดค่าบริการหรือราคาต่อชั่วโมง ตามการใช้ทรัพยากร ผู้ใช้บริการจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ใช้ ผู้ใช้มีหน้าที่ควบคุม จัดการ และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานตามคำขอ มีศูนย์ข้อมูล โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ หรือรอคอยการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่พร้อมกันได้ค่ะ